สำหรับประโยค Baiklah saya mengerti Bagaimana Anda menyebutnya di Thailand แปลว่า โอเค ผมเห็นแล้ว นั่นเรียกเป็นภาษาไทยว่าอย่างไร คำว่า Baiklah แปลว่าดี คำว่า mengerti แปลว่าเห็น ในที่นี้แปลว่าเข้าใจแล้ว คำว่า Bagaimana แปลว่า อย่างไรคำว่า menyebutnya แปลว่า เรียกมันว่าคำว่า di แปลว่า ที่คำว่า di Thailand แปลว่า ที่ประเทศไทย ในที่นี้จะหมายถึงในภาษาไทย